หลังจากที่ผู้เรียนได้เห็นตัวอย่างของนวัตกรรมทางสังคม สำหรับผู้พิการรวมถึงด้านสิ่งแวดล้อม จะเห็นได้ว่านวัตกรรมทางสังคมนั้น เป็นนวัตกรรมที่ถูกพัฒนาขึ้น โดยส่งผลกระทบต่อสังคมอย่างชัดเจน สิ่งที่มีความท้าทาย คือเราจะคิดหรือค้นหาไอเดียที่ส่งผลกระทบต่อสังคมได้จากที่ไหน และจะพัฒนาต่อยอดอย่างไร เพื่อให้เกิดขึ้นและถูกนำไปใช้ได้จริง นวัตกรรมไม่ได้เกิดขึ้นจากความบังเอิญ แต่เป็นกระบวนการสร้างความคิดอย่างเป็นระบบ ในส่วนสุดท้ายของบทเรียนสัปดาห์นี้ เราจะมาเรียนรู้กระบวนการสร้างสารรค์ นวัตกรรมทางสังคม จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ นวัตกรรมทางสังคมจะต้องเกิดจาก แนวคิดที่เป็นนวัตกรรม หรือ innovative idea ซึ่งมีผลกระทบทางสังคมอย่างมีนัยยะสำคัญ เป็นไอเดียที่สามารถแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างแท้จริง นอกจากนั้น การที่จะแก้ปัญหาทางสังคมได้อย่างยั่งยืน นวัตกรรมดังกล่าว ต้องสามารถสร้างเป็นตัวแบบธุรกิจ เพื่อให้มีผลทางการเงินอย่างยั่งยืน และเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงสามารถขยายผลต่อยอดได้เพิ่มขึ้น นวัตกรรมสร้างคุณค่า โดยการแก้ไขปัญหาสังคมอย่างยั่งยืน เราจะค้นหาคุณค่าดังกล่าวได้อย่างไร กระบวนการค้นหาและสร้างคุณค่า 1. เราต้องเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และนำไปสู่แนวคิดใหม่ จากนั้นเราก็ต้องแสวงหาโอกาสและสร้างคุณค่าให้กับสิ่งนั้น การคิดเชิงออกแบบหรือดีไซน์ thinking เป็นกระบวนการที่ถูกนำมาใช้พัฒนานวัตกรรม เป็นการทำความเข้าใจกับปัญหาอย่างลึกซึ้ง ให้ความสำคัญกับคนหรือผู้ใช้งานเป็นหลัก โดยนำความคิดและนำมุมมองจากคนหลายกลุ่ม มาสังเคราะห์เป็นไอเดียในการแก้ปัญหา มีการทดสอบและพัฒนา เพื่อให้ได้นวัตกรรมที่ตอบโจทย์ และแก้ปัญหาได้ การคิดเชิงออกแบบ ไม่ใช่แค่การคิดสิ่งประดิษฐ์ แต่เป็นการมองที่ตัวปัญหา หรือสถานการณ์ให้เข้าใจอย่างแท้จริง และออกแบบการแก้ไขสถานการณ์นั้น ซึ่งการออกแบบอาจจะออกมาในรูปของผลิตภัณฑ์ บริการหรือกระบวนการ ยกตัวอย่างเช่นโทมัสเอวาเอดิสันนวัตกรผู้ประดิษฐ์หลอดไฟดวงแรกของโลกได้สำเร็จ แต่ในความเป็นจริงแล้ว โทมัสต้องการหาวิธีที่จะทำอย่างไร ให้เราสามารถอยู่ในที่ที่มีแสงสว่างได้เมื่อพระอาทิตย์ตกดิน ดังนั้นเขาจึงหาวิธีการที่จะพัฒนาจนกระทั่งผลิตออกมาเป็นหลอดไฟ แต่เขาก็ยังไม่หยุดคิดอยู่เพียงเท่านั้น โทมัสยังต้องคิดว่า และจะทำอย่างไรให้ระบบไฟฟ้าสามารถที่จะส่งกระแสไฟฟ้าให้หลอดไฟมีแสงสว่างขึ้นได้ การคิดเชิงออกแบบสำหรับนวัตกรรมทางสังคม ในปัจจุบันมีหลายองค์กรนำการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนานวัตกรรม แม้กระทั่ง Apple หรือ Google เองก็เช่นกัน กระบวนการคิดเชิงออกแบบ ที่ถูกนำมาอ้างอิงใช้ โดยทั่วไปมีขั้นตอนดังต่อไปนี้ 1. ต้องเอาใจใส่กลุ่มเป้าหมาย เพื่อทำความเข้าใจปัญหา หรือความต้องการอย่างลึกซึ้ง ก่อนที่จะสร้างสรรค์ หรือแก้ไขปัญหาใด ๆ ก็ตาม นวัตกรรมทางสังคมที่มีความหมายมากที่สุด มาจากความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ และความต้องการของกลุ่มผู้ใช้ การฟังเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เข้าใจถึงความคิดของกลุ่มเป้าหมาย วิธีที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ได้จากการฟัง เช่น การสัมภาษณ์ ทั้งแบบตัวต่อตัว หรือแบบกลุ่ม หรือการทำโฟกัสกลุ่มการเก็บข้อมูลในรูปเอกสาร เช่นการถ่ายรูป วาดภาพหรือสเก็ตภาพ การบันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือวิดีโอ การค้นหาพลังขับเคลื่อนจากชุมชน ซึ่งเป็นการวิจัยที่ให้ชุมชนมีส่วนร่วม ขอยกตัวอย่าง กรณีศึกษา Ecosystem การปั่นจักรยานในเมืองนำเสนอโดยบริษัทยักษ์ใหญ่เจ้านวัตกรรมแห่งสวีเดน หรือโปรเจกต์ e g e a r s Life at Home Department เป็นที่ทราบกันดีว่า ประเทศสวีเดนให้ความสำคัญกับความสมดุลของการดำเนินชีวิตและธรรมชาติ ทีมพัฒนาได้ออกสำรวจความต้องการ เพื่อค้นหาโอกาสในการสร้างสรรค์นวัตกรรม โดยลงพื้นที่ภาคสนาม เพื่อศึกษาบริบทของการขี่จักรยานในรูปแบบต่างๆ ทั่วยุโรป โดยทำงานร่วมกับผู้ใช้จักรยาน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่น ๆ เพื่อนำล่องระบบ Urban Biking Ecosystems การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วันนา เป็นวิธีการวิจัยอีกแบบหนึง่ง พื่อใช้ศึกษาและทำความเข้าใจความต้องการ และประสบการณ์ของลูกค้าในเชิงลึก ใช้เวลาอยู่ร่วมกับลูกค้า เพื่อสังเกตการ ทั้งตัวลูกค้า สภาพแวดล้อมเพื่อให้เข้าใจรูปแบบการดำเนินชีวิต หรือวัฒนธรรมในเชิงลึก เมื่อเราเข้าใจปัญหาอย่างถ่องแท้ ลำดับถัดมาคือการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัญหา ให้ชัดเจนถึงสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง หรือแก่นของปัญหา จากนั้นคือขั้นตอนของการสร้างแนวความคิด อย่างไร้ขีดจำกัด หรือไอเดียเจเนเรชันอาจมีการตั้งคำถามปลายเปิด เพื่อกระตุ้นให้เกิดการคิดสร้างสรรค์ แนวทางในการแก้ปัญหาจากโจทย์ที่ได้รับจากขั้นตอนที่ผ่านมา สิ่งสำคัญที่สุดของขั้นตอนนี้ คือต้องไม่จำกัดกรอบความคิดในการแก้ปัญหา เน้นปริมาณของแนวทางในการแก้ปัญหาให้ได้มากที่สุด วิธีที่นิยมนำมาใช้คือการระดมความคิด จากนั้นจึงกันกรองแนวคิด เพื่อเลือกและสรุปแนวคิดที่มีความเป็นไปได้ ขั้นตอนนี้เราเรียกว่าไอเดียสกรีนนิ่ง ถัดมาเราจะนำไอเดียที่เราได้คัดเลือกนั้น มาสร้างเป็นแบบจำลองหรือต้นแบบ เพื่อให้ผู้ใช้สามารถทดสอบการใช้งานจริง รวมถึงรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ หาข้อผิดพลาดเพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข เรามาดูตัวอย่างกรณีศึกษา The Miracle Brace เป็นแบบเครื่องรักษาโรคเท้าปุกของเด็ก ออกแบบโดยเจฟหยางและแอนนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดโดยได้นำมาทดสอบกับเด็กๆที่โรงพยาบาล ในขั้นตอนสุดท้ายคือการนำแบบจำลองหรือต้นแบบไปทดสอบกับผู้ใช้หรือกลุ่มเป้าหมาย เก็บข้อมูล ผลตอบรับ ข้อเสนอแนะ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม กรณีศึกษาตัวอย่าง The Riverlet Freedom s h a i e วิวแชร์เสือภูเขา ซึ่งถูกพัฒนาตรงตามความต้องการของผู้ใช้ในถิ่นทุรกันดาร ผู้พิการที่ไม่สามารถที่จะเดินได้และจำเป็นที่จะต้องใช้ เก้าอี้วีแชร์ในสมัยก่อนนั้น จะต้องใช้กับพื้นที่เรียบ แต่ในถิ่นธุรกันดารนนั้นไม่มีถนนที่เรียบ ดังนั้นจึงมีการพัฒนาเพื่อดูความต้องการของลูกค้าว่ามีความต้องการเก้าอี้แบบไหน จนกระทั่งประสบความสำเร็จแล้วถูกนำไปใช้อย่างแพร่หลาย กล่าวโดยสรุป นวัตกรรมทางสังคม คือเครื่องมือที่ช่วยในการแก้ไขปัญหาสังคมได้อย่างแท้จริง และยั่งยืน อาจจะอยู่ในรูปของสิ่งประดิษฐ์ กระบวนการหรือบริการ โดยมีเทคโนโลยี เป็นตัวผลักดันให้เกิดนวัตกรรม และสร้างคุณค่ารวมถึงส่งผลกระทบต่อสังคม การคิดเชิงออกแบบ เป็นกระบวนการในการสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม โดยการค้นหาที่มา และทำความเข้าใจรากฐานของปัญหา เพื่อหาแนวทางแก้ไข จากการระดมความคิด และนำมาสร้างตัวแบบ เพื่อใช้ทดสอบไอเดียดังกล่าว และตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขอให้ผู้เรียนอ่านบทความกรณีศึกษา เพื่อทำความเข้าใจเพิ่มขึ้นกับการคิดเชิงออกแบบค่ะ เรามาทำแบบฝึกหัดโดยการตอบคำถามสั้นๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นนะคะ